เราจะต้องขึ้นไปข้างบนฮะ โอ้สูงพอสมควรนะท่านผู้ชมครับแตกเลยอ่าโอเคครับผม วันนี้สวัสดีครับ คุณนทวัฒน์ วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสตูลครับ โอ้อำเภอละงูนะฮะวันนี้เรามาทำการฉีดโฟมเรือประมงฉีดโฟมเรือตอนนี้เป็นไงฮะถือว่าเป็นงานใหญ่ไหมฮะก็เยอะอยู่ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลำใหญ่ขนาดกลางมันจะมีใหญ่กว่านี้อีก แล้วก็ขนาดใหญ่อันนี้คือว่าลำลูกจะมีลำแม่ที่ใหญ่กว่านี้เห็นว่าเขาบอกมีการฉีดเป็นห้องใช่ครับ ทั้งหมดกี่ห้องครับ ตอนนี้ทั้งหมด9ห้องครับ9ห้องนะการทำงานทั้งนี้การฉีดเนี่ยใช้เวลานานไหมครับ ก็เกือบทั้งวันครับ เกือบทั้งวันใช่ครับนะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่นะอีก 10 นาที 10 โมง 10 โมงนะกับการทำงานอยู่ประมาณ สามสี่ชั่วโมงสามสี่โมงเสร็จครับเพราะเราต้อง กลับเครื่องก็ดูประมาณสี่โมงเย็น ใช่ ครับนะรอบสุดท้ายด้วยหกโมง จะมีอะไรที่จะอธิบายกับท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังเกี่ยวกับการที่ฉีดเรือประมงครับ ก็ฉีดเรือประมง นี่ที่ส่วนใหญ่เขาฉีดกันก็ฉีดให้แบบว่า เก็บความเย็นห้องเย็นปลาดองปลา อย่างครับ ให้ให้รักษาความเย็นอุณหภูมิของเรือไว้ แล้วมันก็กันเรือเรือรั่ว เรือซึมเวลาแตกรั่วเนี่ยมันติดโฟมเรือก็ยังล่องได้อยู่ครับอันนี้คือคือที่เคยลูกค้าเคยแจ้งมาเคยบอกมาว่าฉีดโฟมไปแล้วมีโฟมอยู่พอเรือไม้มันแตกข้างล่างเนี่ยไปชนโขดหินชนอะไรเงี้ยครับเรือสามารถวิ่งต่อได้ แล้วการที่เราฉีดครั้งเนี้ยนะฮะการที่เราจะต้องมีการกำหนดกับลูกค้าเนี่ยคือมีการช่างเป็นกิโลใช่ครับเรือนี่จะจะช่างเป็นกิโลครับจะช่างเป็นกิโลเพราะว่ามันจะใช้ซื้อใช้น้ำยาตามจริงครับว่าเราเอามา1,000กิโลเนี่ยเราก็ช่างให้ลูกค้าดูก่อน1,000กิโลพอตอนเสร็จแล้วเราก็ช่างที่เหลือในถังกลับให้ลูกค้า าแล้วก็หักจาก 1,000กิโลสมมติ เหลือกับถังละ 200 กิโลครับอย่างเงี้ยเราก็หักไปก็เท่ากับลูกค้าใช้ 800 กิโลก็คิดตามจริงครับนะตอนนี้กิโลละกิโลนั้น100ครับ100 บาท ใช่ครับกำหนดไหมครับว่าจะต้องสี่ห้องหรือยังไงกำหนดไหมถ้าถ้ามันน้อยมากก็ต้องมีค่าดำเนินการค่าเดินทางค่าเดินทางและต่ส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนมากก็เราก็คิดตามจริงอยู่แล้ว การฉีดเรือแต่ละลำอย่างเนี้ยลำเนี้ยเขาเรียกาลำใหญ่มากนะเป็นเรือประมงลำใหญ่เราใช้ลูกน้องทั้งหมด ช้สามสี่คนครับสามสี่คนคด้วยกันนะ ในการขึ้นทำครั้งนี้ใช่ครับนะก็ต้องมีการเปีนสูงขึ้นไป ถามว่าเคยพลาดไหมเพราะมันสูงมาก ยังไม่เคยครับนะฮะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ว่าความสูงนะฮะ ตอนนี้นะเขาบอกไว้เลยว่านะ สูงมากเลยทีเดียว อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะกับคุณนนทวัฒน์ใช้ความสูงพอสมควรประมาณ5เมตรได้ครับ5เมตรนะความสูงนะฮะอันนี้คือคนที่ยืนตรงนั้นนะครับผมอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะกับการฉีดโฟมนะกลวิธีอย่างไรและเราทำอย่างไรรอสักครู่นะครับครับและการทำงานตอนนี้นะเขาบอกไว้เลยนะท่านผู้ชมครับต้องมีการปีนต่ายกันหน่อย นะเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นไปข้างบน และทางนู้นก็ทำการต่อเรืออยู่เรือเยอะมากครับของเกียรติเจริญชัยนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นไปข้างบนละเดี๋ยวไปดูกันทำการฉีดเรือเป็นโฟมยูโฟมใต้ท้องเรือกันนะครับนะครับเราจะต้องขึ้นไปข้างบนฮะโอ้สูงพอสมควรนะท่านผู้ชมครับ แตกเลย้ลงไปครับผมอไม่ใช่ครับอันนี้หนนั่น กล้องหนาแน่นครับผม เราจะขึ้นไปข้างบนนะฮะทดสอบกันเลยฮะมีโฟนนะฮะ 5G และตอนนี้นะฮะเราได้ทำการเอาทีมงานของเราลงไปแล้วนะครับผม ตอนนี้ในเบื้องต้นนะทำการเจาะนะครับ เพื่อที่ทำการฉีดโฟมลงไป ท่านผู้ชมหลายคนที่แบบว่าคิดว่าเอ๊ะนะฉีดยังไงทำยังไงอันนี้ก็คือขั้นตอนในการฉีดนะครับ นี่เราทำการฉีดเรือประมงนะของเกียรติเจริญชัยนะครับ ทั้งหมด9ห้องด้วยกันนะครับ3 4 5 6นี่ห้องหนึ่งก็คือห้องนะครับ 6 7 8 9อยู่ด้านล่างเลยฮะเรือลำนี้สูงมากครับสูงสามชั้นได้ขงล่างทำการเจาะรูก่อนนะฮะเพื่อทำการฉีดนะครับวันนี้เราเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเรา อยากให้ทุกคนนะครับได้ราคาถูกๆครับ เราจัดน้ำยาอยู่ที่1โลนะโลละ100 บาทนะครับถ้าเอาเยอะเราลดให้ได้ครับผม อยากให้ทุกคนนะครับนะ อยู่ได้ครับ และเราอยู่ได้นะครับ บางวันนี้เป็นไงร้อนไหมร้อน ร้อนเมื่อวาน่ะไม่เท่าไรเมื่อวานไม่เท่าไรฝนตก้นแรงตกห้าวัน โอ้โหห้าวันเลยบางเราได้ทำการมาฉีดกี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่สองแล้ว ตอนนี้เราทำการเจาะอย่างเดียวเราก็ฉีดแล้ว เจาะฉีดแล้วด้วย คือเจาะก่อนแล้วก็ฉีดตามไล่มาเลยอ่าฮะไล่มาเรื่อยอืมเจาะไปฉีดไปเพรว่างั้นอ่าตอนนี้เราทำการเจาะไปฉีดไป งานได้เร็วครับ ถ้าเราเจาะเสร็จแล้วมาฉีดเนี่ย งานจะช้าห้องนี้ฉีดห้องนี้เจาะอ๋อ้องนี้ฉีดแล้วครับ ตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมงครับ11โมง15 เดี๋ยวมาถามความรู้สึกบางดีกว่าบาง ทำไมทำไมถึงฉีดโฟมอ่าบอกท่านผู้ชมหน่อยคือการฉีดโฟมนี้เราออกเรือหาปลาไปเก็บความเย็นได้อืมเก็บความเย็นได้ปลาได้สวยได้สดปลาได้สวยได้สดปลาจะได้ไม่นิ่มอีกอย่างหนึ่งการฉีดโฟมสมมติว่าเรือจะเกิดอุบัติเหตุการถลงทะเลเกิดเป็นชนหินชนไม้ขึ้นไปบางทีโฟมก็อาจจะช่วยเราได้ ช่วยพยุงได้ช่วยพยุงเราในระดับหนึ่งเพราะว่าโฟมเนี่ยมันทำให้พยุงลอยน้ำขึ้นได้ได้ดีกว่าเดิมด้วยอ่า อันนี้เราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะว่าหลายๆ คนยังไม่รู้จักคำว่าโฟมนะบางเรือที่แบบว่าเป็นสมาชิกใหม่ๆ ที่มาทำเรือใหม่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักก็มีนะ มีบางเนี่ยเราโอ้โหรู้จักโฟมอย่างดีเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ จากบริษัท อ่าชื่อว่าเจริญชัยการประมงอ่าเกียรติเจริญชัยการประมง หรือเกียรติเจริญชัยโยธา ที่เราทำการฉีดโฟมลงไปนะครับ หลาย ๆ ท่านนะคงถามนะว่านะครับการฉีดโฟมนี้เพื่ออะไรก็เพื่อ นะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นการเก็บความเย็นนะปลาพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามห้องพวกนี้นะครับ เพราะเรือเนี่ยเวลากลับเข้าฝั่งเทียใช้เวลานานพอสมควร ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงฝั่งนะพอถึงฝั่งทีเนี่ยนะครับปลาพวกนี้ก็จะอยู่ในห้องพวกนี้มันก็จะเย็นนะครับก็เก็บความเย็นได้นะครับ แต่บางเรือนะบางลำเนี่ยเขาก็จะมีการเอาโฟมนะไปเอาโฟมเนี่ยไปปิดไปอุดเพื่อจะเก็บความเย็น แต่ก็ไม่ได้อยู่ได้นานเท่ากับโฟม ีอยู่โฟมของเรานะฮะและนี่ก็คือ โฟมที่เราทำการฉีดเข้าไปนะครับผมนะฮะมันก็จะเก็บความเย็นได้ดีมากนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังสงสัยนะครับยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ผมแล้วพบกันใหม่นะในงานต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับแล้วก็เก็บความสุขให้สุดครับ สุขเท่าไปเข็มทุกเท่าแผ่นดินนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากด้วยครับกับบริษัทธนาบอม คอนทัชชันกรุ๊ปครับ สวัสดีครับ